ทีนี้กล่าวโดยสรุปสำหรับหัวข้อวิชาเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การสมัครงานและการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้นะครับ ผู้เรียนคงเห็นแล้วนะครับว่า กระบวนการสำคัญทั้งหมดก็คือการเตรียมความพร้อมตนเอง ยุทธศาสตร์สำคัญของตนเองก็คือ ทำอย่างไรที่ตนเองจะสามารถเสนอให้ได้งานใช่ไหมครับ โดยรวมแล้วเนื้อหาทั้งหมดจึงสะท้อนไปถึงเรื่องของการเตรียมตัวเทคนิคการสัมภาษณ์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงวิธีการสัมภาษณ์งานนะครับ ทั้งหมดทั้งปวงในส่วนนี้ คงเป็นแค่เครื่องมือแนะนำที่จะช่วยผู้เรียนได้ระดับหนึ่ง สุดท้าย คนที่จะประสบความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งานต่างๆเหล่านี้ ต้องอยู่ที่การควบคุมอากับกิริยาตนเอง และประสบการณ์ ไม่ยากเกินความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนครับนะครับ ก็คิดว่าทุกคนคงน่าจะได้รับความรู้สาระประโยชน์จาก หัวข้อนี้และสามารถนำไปใช้ได้ในขั้นตอนการสมัครงานเพื่อศึกษา และสมัครงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกคนนะครับ